บอกเันมันลืมบ่ได้แล้วแต่ใจบ่ได้ที่เป็นววรดังตาซึ่งเลยแก่บุญมาบาเสื่อมมองยิ่งจนเดือดจังก็ยคำสัญญาคือว่าจะสุดท้ายต่อเขาคือเลิกรกวันเดียวเลื่อนไปเป็นว่าใจดวดีก็ยังจดจำยังคิดถึงทุกการกระทำเกี่ยวดอกยบ through love. Get all. นว่าพวกบันทึกความในใจต่างๆที่เวียนพวกควกนี่คือพวกมาจอมจมจากเธอรูสับสน ได้ไปเห็นคว่าพวกที่ทำเงินก้อนที่สองผมเคยผมพอตอนนี่นะใครมีไฟแต่จริงก็สองคน โอ้ยคนเจ้าเด็กไปอยู่แสนต้อแก็งแรงคนสมดันเป็นจังไรคนทำดีคิดโอ้แหวนเกินอาเลื่อนไปเป็นปีมาใจเดิมนี้ก็ยังเ้ิ่มซ้ำยังคิดถึงทุกการกระทำเพียงตอกย้ำบอกให้ลบเลือนเรื่องราวเธอคอยยัง 老。 Take it on. Thank you. We'll make you right. whip, whip, whip, whip, whip, Boy, whip, whip, whip, whip, เสร็จแล้ว ซื้อห่อหมกไปฝากป้าแป๊บหนึ่งโอ้โหมาเชื่อมโยงกันตรงไหน ประมาณหกโมงแลงเพื่อนเห็นแล้วกินอา 我我好白板。 ผมนะขอบคุณด้วยนะฮะปิดท้ายกับห้อม